สวัสดีครับ ผมนันและนี่น้องโยครับ และนี่คือโน้ตบุ๊กที่สามารถจัดสเปคเองได้จากเลเวล5ถ้าอยากสั่งซื้อเครื่องกับเราอย่างแรกเลยก็แค่เลือกเครื่องที่ชอบ ถ้าเป็นโยนะอยากได้เครื่องเล็กๆบางๆมันจะต้องเป็นเครื่องนี้ แล้วในหน้าของเขาเนี่ยก็มีทั้งรีวิว ทั้งแกลเลอรี่ และข้อมูลต่างๆเทียบส่วนสเปคก็สามารถจัดได้จากในหน้าเว็บก็มีกราฟเปียบเทียบให้ดูด้วย จ่ายเงินเขาให้เรากรอกเลขได้เองจะใช้บัตรหลายใบหรือจะแบ่งศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ได้ จ่ายด้วยเงินสดลดห้าเเปอร์ซ็นต์ิดคอยหรือเทรดอื่นก็รับนะแต่พอสั่งซื้อแล้วนะก็มีหน้าให้ดูได้ด้วยว่าตอนนี้เครื่องอะทำถึงไหนแล้วและทุกเครื่องนะแล้วก็เทสไว้อย่างดี เชื่อใจเยอะได้ ถ้าอยากได้เครื่องที่ดูดีแถมยังจัดสเปคเองได้แบบนี้บ้างแล้วก็อย่าลืมมาจัดสเปคเครื่องในฝันของคุณได้ที่ w w w l e v e l h i g h p c c o m ทักเฟซมาก็ได้นะ